ไปแห่งเจียทนบุรีแห่งเจียทนบุรีอ้าวฝากไปด้วยวันนี้เก่งเก่งทีมงนจรบเล่นเองทเงน พอทำเองพอควาาพันสารเดียวนั่งปะเออแม่คนอาจารย์นี่นะอาจารย์นี่และมาได้รูปดีรูปดีรูปเก่งนะโอ้โหไอ้นี่ใครเนี่ย กันนัไอ้ที่เกจิเลยนะนะกำลังยังดีอยู่ เุญนะครับอย่เล่นเกินปนะครับอ้ยนเขาเรียกไม้ล่มยใน่าการันมาก่อนเขาเรียกไรไม้แล้วก็ดูแล้วก็มันจะีนไป ตีหกบ้านมาครับไม่เป็นไรสี่ครับเจ้าเห็นครับโอ้โหหัวใจ いただきます。 ผ่านก็ได้เล่นเองไม่เป็นไรแหมดูโอ้โหดูว่าสวยงามนะอ่า คับดูครับดูครับแม่ไม่ธรรมดาสวยงามเลยโอ้โดูครับแม่ไม่ครับ ตัวนี้เดี๋ยวจับใส่กล่องให้กูด้วยไม่ใช่ใส่ย่า ពេលសបាតបាត់ខាងកំឆៃវត្តបានផងតែសំឆៃកាខ្វៃ ผ่านเลยผ่านเลยคิวของคุณแล้ว